Listen, I to be told to the a بفارقك volta. ก็ดีให้ตรงนี้ได้ช่วยทำนาช่วยน้องทำนาครับผม าท่านใดชุดนี้ในึกว่าสามชาตินะครับ Thank you.